มีคำกล่าวไว้ว่า เมื่อวานคืออดีตพรุ่งนี้สุดอย่างรู้ แต่วันนี้คือปัจจุบัน ดังนั้นมันย่อมต้องดีที่สุด